คนดีคนเดิมสาวทำเกมฮิตเกมฮอตนั่นเองมา มาถึงกับสเกตเตอร์ 5 ตัวไปเลยว่าเอาเรื่องนะ อออิน มาเลยวันนี้อออินไปเลย ลองดูผมว่าจะเป็นยังไงโอ้ย สวยเขาดีอยู่ ไอ้เขียวเว้ยเขียวไหลต่อป่าไอ้เขียวเขียวช่องแรกมาหน่อยเขียว ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยละกันนะครับจ้าไป อแจมๆนะสาวช่ำยาจะไม่พิดหวังแต่เกมนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังแล้วเออดวายช่องสองละวายช่องสองเข้าแบบนี้ก็สวยงามอารามแท้ไปเลยครับ ยังไงกันต่อไหลไหลไหมโอ้โหไม่ไหลแต่ไม่เป็นไรมาดีถือว่ามาดีอยู่นะ ถือว่ามาดีเอาเรื่องผมเกือบเท่าทุนแล้วนะ่ะผ่านไปแล้วหกสปินเออคูณสิบสี่ไปแล้วจังหวะนี้ยังไงกันต่อละครับไหลลไปไอเขียวช่องแรกไอเขียวหัวเขียวไม่เข้าไม่เป็นไรเสียดายแอบเสียดายแอบเสียดายมาสี่สปินสุดท้ายผมสี่สปินสุดท้ายว่ายังไงกันดี ไส1 0เข้าสวยของคูณ18ไปแล้วต่อไปคูณ20 แล้วเคด้วยเคด้วยมาหรือเปล่าเคด้วยช่อง3ว่ายังไงโอ้โหไม่เข้าเว้ยไม่เป็นไรตอนนี้กำไรแล้วนะตอนนี้กำไรมา 20กว่าบาท ถือว่าได้อยู่ครับผมสปินสุดท้ายแล้วว่าไงสปินสุดท้ายเอาอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครั้งมานะแตกไปเท่าไหร่เนี่ยน่าจะได้เออ528 บาทกำไร28 แล้วก็ยังดีกว่าขาดทุนเลยเนาะไปลุยกันต่อเลยละกันนะครับ ผมไม่รอช้าไม่ดีรอเหมือนเดิมจับไ้มารอบแล้วถือว่าเป็นการวอร์มือไปนะ ได้ทุนกลับมาหมุนกันต่ออีกรอบหนึ่งลุยครับผมมาดูว่ารอบนี้จะเป็นจังไหน ขอดีๆกว่าเมื่อกี้หน่อยเด้อ เมื่อกี้มันเท่าทุนนะเพื่อน รอบนี้ขอบวกบวกหน่อยได้ไหม สวยเจ ยังไงต่อ เออวายเข้าสวยผมจังหวะนี้ยังไงต่อดีคิว คิวมาแต่ไม่แตกนะ อดอกแพงๆหน่อย ก็ได้เพื่อนอย่างเงียบจะเหงาดิคิว คิว แม่ง เข้าแต่ แม่ง ไม่แตกแล้วจะเป็นสุดท้ายแล้วโอ้โห อะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยคลิป กู จะจบ ไวเแล้วหกสิบบาทเจ็ดเคเหลือแปดสิบแปดบาท เหลือแปดสิบแปดบาทไม่ไหวแล้วผม กู ใช้เพจอะไรซื้อได้บ้างเนี่ยเม็ดสี่ซื้อเท่าไหร่วะมันน่าจะซื้อไม่ได้ปะโอ้ดิซื้อพิจารสั้นๆนะจะร้อยกว่าบาทนะ เราหมุนมือแบบว่าเรียกทุนมานิดนึงก่อนแล้วกันนะเผื่อจะได้ ยังไงไม่รู้แล้วเผื่อได้เว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแปดสิบบาทก็เฟี้ยวได้แปดสิบก็เฟี้ยวได้เชื่อผมเราต้องมีความอดทนนะกูคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยกูคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยมันจะพลิกได้อะ่สวยอยู่เนี่ยเห็นไหมหมดแล้วหมดแล้วมาได้อยู่ถึงท้อเหมือนกัน แต่กูเริ่มท้อแล้วตอนนี้กูเริ่มไม่ใช่แล้วไอ้เขียวไอ้เขียวเต็มกราฟโอ้โหวายเข้างี้สวยเลยไอ้เขียวต้องงั้นดิวะเคด้วยเคด้วยช่องแรกโอเคด้วยช่องแรกมาไหมเคด้วยเอาหน่อยสวยเคด้วยวายช่องสามมาต่อไหลไหลหรือเปล่าล่ะไหลไหลหรือเปล่าล่ะจังหวะนี้ไปครึ่งกราฟสวยงามของหมูนี่ไง ทุนคืนแล้วเรียกทุนคืนแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันนี้มาแล้วผมซุปเปอร์ไม่กลับไป505บาทเช็ดโคกมาว่ะเรียกทุนคืนไปไปขออนุญาตล้างมือเปสิบกันสักนิดนึงกันนะ แก้มือหน่อยแก้มือหน่อย ี้ไม่แตะให้กูนอดีใช่ไหมไปห้าสเก็ตเตอร์เหมือนเดิม จัดไปที่สองสปินจุกๆนะ รอบนี้ขอดีๆเพื่อนรอบนี้ขอดีมาแก้มือแล้วนะคุณแปดสิบแปดบาทเราเมื่อกี้ เอาหน่อยเว้ยสวยไอ้ม่วง ไอ้ม่วงไปไงต่อสิบช่องแรกว่าไงสิบโอ้โหสิบเข้าแต่เอเข้าแล้ววายช่องสองแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ววายช่องสามมาต่อพอเป็นเคด้วยเต็มกราฟเลยสวยงามผมจังหวะนี้นะไอ้สิบช่องแรกมาไหมสิบ สิบช่องแรกเข้าสวยงามกับเคด้วยเช็ดเคแล้ววาช่องสองมาต่อจังหวะนี้ไม่รอช้าก็ไหลกันต่อแบบสวยๆไปดิคาเซ็ตโคเอาเรื่องก้อนใหญ่ก้อนโตมาอย่างต่อเนื่องแล้วผมซุปเปอร์มาการไปอีก้าสิบเอ็ดบาทนะ ก็มาดิครับก็มาดิครับพีกแล้วพีกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วจัดไป เอาเรื่องผมเอาเรื่องนะ ก็หากใครสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมา สมัครสล็อตได้ในคอมเมนต์ที่ประมูลออกไปได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือรับวอลเลตด้วยนะครับผมนะจัดมาเนี่ยเห็นไหมบอกเลยสาวถ้ำในกำลังดีเลย แต่ต้องอดทนกันนิดนึงนะถ้าไม่แตกก็ต้องอดทนหน่อยแต่มันก็แตกชื่อผมดิเออไอเขียวเข้าอย่างนี้สวยอีกเลยเขียวเข้าโคตรดีเลยเขียวมันแตกแพงซะด้วยไงแล้วก็ไหนก้อนโตก็มารัวรัวอะไรไงก้อนไหนก้อนโตก็เข้ากันรัวรัวไปเลยครับผมจังหวะนี้ซูเปอร์ไม่กลับไปอีกแปดร้อยหกสิบบาทเออจะแมว เอาเรื่องกระเบื้องแล้วไปครับผม วยสิบยังไงต่อไอเขียว ไอเขียวไหลมางี้สวยงามผมไอน้ำเงิน ไอน้ำเงินช่องแรกโอ้โหไม่เข้าเสียดายแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตยังเข้าอยู่นะก้อนใหญ่ก้อนโตไป 228 บาทเอาเรื่องแต่เป็นสุดท้ายแล้วว่าไงอีกนิดนึงได้เปล่า โอเคหมดกอกไปซะก่อนนะครับผมนะ ถือว่ามาดีอยู่นะ2,351บาทเช็ดเคเอาเรื่องเลยเว้ยเอาเรื่องเลยเว้ยขอยักขยับเบ็ดไปเลยแล้วกันนะอ่าออินมาเบ็ด50 เดี๋ยวลองล้างกราฟกันนิดนึงก่อนแล้วเบ็ด50นี่มันซื้อเท่าไหร่วะ ไม่แน่ใจนะมันเดี๋ยวเราขอดูเชิงนอกปีของเบท้าสิบก่อนนะทำใจซื้อยากเหลือเกิน สวยเฮ้ยเอาดีเนี่ยวายช่องสองนี้สวยเลยเนี่ยเฮ้ย เอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องแล้วดูวายกันตีกันแตกเข้าต่อสะด้วยเช็ดเคนี้ขนาดนอกฟรี นี่ขนาดนอกฟรียังขนาดนี้ในฟรีมันจะค่าหน้าไหนวะเนี่ยเอ้ยเกินไปโอ้โหนอกฟรีแตกรัวจัดเลยซุปเปอร์ไม่กลับไป5,200เลื่อน โอ้โหกูถามจริงนอกฟรีขนาดนี้ โอ้โห ไม่ต้องไปในฟงในฟรีแล้วมั้งเนี่ยเกินไป เช็ดเท่เอาเรื่องจัดจัดผมเมื่อกี้ นานๆทีนอกฟรีจะไหลดีเนี่ยโอ้โห โคตรมัน โอ้โหเลยทุกวายมันเข้าดิเช็ดเคลแล้วสิบเอาไหมสิบสิบไม่เข้าอ่ะจะโหดจริงเมื่อกี้สาวทำกู โอ้โห จะเริ่มไม่ได้ละเริ่มไม่สวยละ เริ่มจะไม่สวยแล้วผม เอาหน่อย เอาหน่อย เอาหน่อยหมื่นจะแตกไหมวันนี้ เมื่อกี้ใกล้หมื่นอยู่นะ เฉียดหมื่นอยู่นะเออเอเขาสวยแล้ววายช่องสองมาต่อไงแล้ววายช่องสองมันมาต่อแต่แมวขับยังไงกันต่อดี วายช่องสองเช็ดเทียบวายช่องสองเข้ารัวจัดเลยวะแล้ววายเข้าการันตีกันแต่ไปอีกดอกหนึ่งจังหวะนี้ยังไงต่อไหลไหลไปนี่ไหลไหลด้วยเคด้วยต่อโอ้โหนอกฟรีนะนี่มันนอกฟรีนะครับนี่เช็ดเคอะไรกันครับน่ะ อะไรกันครับเนี่ยไปครึ่งกราบแล้วยังไงกันต่อละไหลไหลแบบไม่หยุดไม่ย่อนดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยเช็ดเคก้อนโคตรเดียวเขาโตมาอีกแล้วอ่ะเมกาไป 2,140โอ้โหสุดจี๊ดจัดจัดไปขออาตไปลองเบ็ดร้อยดูเลยแล้วกันไหนดูดิเบ็ดร้อยมันจะเป็นไงวะ เบ็ดห้าสิบนอกฟรีอย่างโหดเบ็ดร้อยยาน้อยหน้าเด้อเบ็ดร้อยยาน้อยอ่ะเออไปขึ้นกราฟเอและเคด้วยเข้าเคด้วยว่าไงเคด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่เคด้วยนะเมื่อกี้คิวตั้งเคด้วยโอ้โหไม่แตกว่ะพันสี่ยังไม่พันสี่ยังไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตเลยคิดดูดิเบ็ดร้อยอ่ะขอจำแจมขอจำแจมมาหมื่นต้องแตกแล้วจังหวะนี้หมื่นต้องแตกแล้วอุ้ยสกิตเตอร์สามตัวสกิตเตอร์สามตัวว่ะ เวอร์สเกตเตอร์สามตัวคอยหนึ่งตัวเท่านั้นเมื่อเข้าฟรีเกมนะแบบไม่ต้องซื้ออะมาไม่เข้าเสียดายนิดเดียวเองอะโอ้โหโห เริ่มไหลแล้ววะเริ่มไหลลงรัว ๆ แล้วผมว่าจัดจังนำไปเลยกันไป เบ็ดสองร้อยมา นาน ๆ ที จัด ๆ เลยอ่ะเนี่ยแทบไม่เคยเล่นเลยนะเมื่อเบ็ดสองร้อยเนี่ยทำใจยากเหลือเกินโอ้โหยิงผิดยิงถูกเนี่ยบอดบอดไปเลยแล้วกันลูกผู้ชาย วัดวัดไปเลยนะครับผมสวยววดช่องสองไงต่อไม่ไหลวะืมชิบหายแล้วโอ้ลงไปสามพันแล้ววะไม่เป็นไรวัดใจดูวัดใจดูนะ อันนี้ผมวัดใจดูเลยนะเมื่อนะ ถ้าแตกก็คือแตกถ้าไม่แตกก็คือหมดนั่นแหละตามนั้นอะอยากลองว่าไปสองร้อยจะเป็นยังไงโอ้ชิบหายแล้วเหลือพันกว่า กูคิดอะไรอยู่วะเนี่ย เออเจ๊สวย ยังไงต่อเจ๊ด้วยผมจังหวะนี้หายละเริ่มไม่ใช่เริ่มไม่สวยแล้วผม จากแปดพันกูลงมาเหลือพันสามเหลือจะเชื่อ จริงๆอุ้ยอ้าว อ้าว มาเฉยเลย แล้วมันมาเฉยแบบ งงๆเลยสเกตเตอร์สี่ตัวเบ็ด้อยมาพีเกมกันเลยหรือเปล่าเนี่ยเหลือโอ้โหเมื่อกี้ลงไปไม่ถึงพันเลยด้วยนะ เมื่อกี้ลงไปไม่ถึงพันแต่สิบเข้าหัวอะไรเขาหน้าอะไรวะหน้าพลิกมาเฉยเลยเว้ยสเกตเตอร์สี่ตัวจังหวะนี้ขอแจมๆละกันนะเบ็ด้อยเข้าฟรีนะจัดไปเอาหน่อยเว้ยหมื่นต้องแตกละหมื่นต้องแตกละจริง ขอหมื่นแตกคือพอใจเลยนะจริง นึกว่าจะหมดตูดแล้วเมื่อกี้โอ้โหเตยไม่แตกเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่เลยไม่สวยละเป็น 200มึงเข้าฟรีให้กูมึงจะไม่แตกไม่เลยไม่ได้ไอ้ม่วงไอ้ม่วงช่องไหนไอ้ม่วงไอ้ม่วงม่วงเข้าหน่อยม่วงโอ้สวยคิวเขาสวยอยู่วายช่องสองไม่ทำเราผิดหวังไปแล้ววายช่องสองแล้วไอ้ม่วงเข้าอย่างนี้สวยงามแล้ววายมากระนาเต็มกันแตกกันต่อเต็มกราไปนี่ขับเจ็ดขี้สามหมื่นหกเมื่อกี้ดอกเดียวก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาซูเปอร์มันกลับไปห้าหมื่นสองนะเมื่อนะเช็ดโคกนี่แหละกูไม่ต้องการอะไรแล้วที่เหลือมึงไม่ต้องแตกเลยก็ได้นะ ที่เหลือคือไม่ต้องแตกแล้วก็ได้นะครับผมดอกเมื่อกี้ดอกเดียวคือรู้เรื่องไปเลยฮะหมื่นสองเช็ดโคเอาเรื่องกระเบื้องราวจัดจัดเลย เรียบร้อยแล้วมันไม่แตกจริงด้วยไง แล้วมันคือมันไม่แตกอีกเลยจริงด้วยโอ้โหูเล่นนะเนี่ย แต่ไม่เป็นไรเลยผมห้าหมื่นสองกะตาวแค่หมื่นเดียวแม่งแตกไปห้าหมื่นเฉยเลย โอเค วันนี้ผมขอพักกันเนียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยละกันนะครับผมและใครสนใจตามมาเลยนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในคอมเมนต์ที่ปังหมูลเอาไว้ได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านไอเยีนแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ